ารไม่ได้ขายนะคือ ไม่ได้ไม่ได้ขายค่ะอ่าฮะอันนี้ให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยค่ะค่ะใครเช่าเฟของของของเเรือนเพหนึ่งนะคะชื่อว่าเรือนเพหนึ่งนี่เรือนแพหนึ่งอะไรจะได้เสื้อชูชีพไปใส่ค่ะอันนี้เรือนแพนี่ของท่านนายกไหมฮะทั้งสองเลยค่ะเขาบอกว่านายกที่นี่ติดดินมาก จริง ๆ สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับพัฒนาได้สุดยอดนะฮะหนักนุ่นนุ่นเล็กขานั่งอยู่ตรงนู้นนะฮะพี่โต ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สุรินทร์นะครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะได้รับทราบกันนะครับว่าเรามาทำการส่งถังทั้งหมด 76 ใบครับท่านผู้ชมครับ และอยากให้ทุกคนนะหลาย ๆคนนะมาพูดคุยกับลูกค้าของเราที่ทำการสั่งถังมาที่สุรินทร์และตอนนี้ผมเหยียบอยู่ที่สุรินทร์ที่หาดหนองตาเฮงครับผมเอาละครับ เราอยู่กับพี่ตู่กันเลยทีเดียวดีกว่าสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับอ่าพี่ตู่แนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อสิริขวัญโพธิปัสสาค่ะอ่าทำหน้าที่อะไรตรงนี้ ปัจจุบันเป็นเลขานายกสุทัศน์ชิดชอบว้าโอ้โหเลขาด้วยการบริหารส่วนตำบลพิราม ครับ ยินดีนะคะที่พี่บอมมาส่งถังเป็นรอบที่สองเราไว้ใจพี่เขา เงินเรื่องเงินพี่เขาบอกไม่มีปัญหา โอนไม่โอนเขาไม่ว่าแต่ก็โอนค่ะ แกเป็นคนใจดี อ่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะ พี่ตู่ ได้ทำการสัมผัสจากแพ้ท่านนายกแล้ว ค่ะกว่าจะตัดสินใจนานไหมครับ ไม่นานค่ะรอบแรกอาจจะนานนิดหนึ่งเนาะเฮียเนาะที่เราคุยกันนานมากเลยกว่าจะตัดสินใจได้ พอรอบสองนี่มาแค่ทักเฮียไปก็โอเค ตกลงกันเลย ตอนนั้นพี่ดูอะไรบ้างกับก่อนที่จะตัดสินใจ พี่ไปดั้งสัมผัสแพรท่านนายกก่อนใช่ไหมฮะ ค่ะ เป็นยังไงไม้แพนายกตั้งแต่ทำเสร็จ เรารู้ว่าถังอัดโฟมเราไปขึ้นขยมดูแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดทำการเนาะที่นายกเขาจะเอามาให้สมาชิกได้ใช้น่ะเราก็เล่นกันแล้วเราลองดูเหมือนกันแต่พอมาเห็น จากถังที่คนอื่นไม่ได้อัดโฟมเวลาเขาใส่เหล็กไปแล้วมันจะแคบมันจะแบนแบน แล้วการยืนที่เราไปยืนสัมผัสแล้วมันรู้สึกแบบนี้ไหมเอียงค่ะมันโค้งเคงบอมต้องขออนุญาตพี่ตู่ว่า ถ้าโค้งเคงบอมจะเปรียบเทียบเหมือนโตโยต้าหรือรถญี่ปุ่นทั่วไปค่ะนะฮะแต่ถ้าเราได้ทำการใส่โฟมปั๊บ BM เลยพี่มันจะนิ่ง สมรรถนะมันเปลี่ยนแปลงมัไหมครับ ใช่ค่ะ มันรู้สึกว่ายังไงพอมัมั่นใจกว่านะใส่โฟมมั่นใจรู้สึกมันมันลอยสูงขึ้นกว่าไหมใช่มันสูงจากพื้นประมาณสักแค่นี้เนาะเกือบ10เซนค่ะเกือบ10เซนทีนี้ห้าเซนถึงสิบเซนอ่ะเราไปดูตรงนี้นี่ครับ นี่ฮะโฟมครับ ซึ่งนะในถังนี้ก็จะมีโฟมทั้งหมดพี่ตู่พอทราบแล้วใช่ไหมครับว่าถังเต็มไม่เต็มเป็นอย่างไรค่ะนูนค่ะถังที่เต็มมันจะนูนแ่บแบบพี่ไปสัมผัสดูครับ ค่ะเดี๋ยวดูดูนะฮะพี่ตู่ัเขาจะอันสันนี้คือถังถังที่เต็มค่ะมันจะนูนทั้งทั้งต้นเนาะทั้งตัวนะครับนั่นคือถังที่เต็มที่บอมได้กล่าวไป นะ เพราะว่าถ้าถังที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ย มันจะบุ้มตรงนี้มันจะเป็นรอยว้าวของถังทรงตัวปกติ แต่พอมีโฟมเข้าไปปั๊บมันมันจะนูนนนถ้าไม่นูนไม่เต็มค่ะอ่าแจ้งให้ทราบด้วยว่า ถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบว่าสั่งถังแล้ว เจอถังที่ผมกล่าวไปว่ามันแบนแล้วมันตั้งไม่ไม่ไม่โคงเคงแบบนี้แสดงว่า ไม่เต็มนะฮะไม่เต็มฉีดโฟมไม่เต็มแบบนี้คือเต็ม แต่เฮียเขาก็รับประกันนะคะ มีรอบก่อนไม่เต็มหนึ่งใบเฮีย ส่งมาเคลมให้ขอบคุณนะคะเฮียเอาเลยแล้วเราเปลี่ยนทันทีเลยนะเปลี่ยนทันทีค่ะต่อใบ5ปีนะครับ 5 ปีนะฮะต่อใบนะฮะบอกไว้เลยว่าภายใน 5 ปีคุณมีอะไรเกิดขึ้นโทรหาผม และผมขอดูรูปเอาบุกเปลี่ยนเลยครับ ไม่พูดมากค่าส่งไม่ต้อง ผมจัดการเอง ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าทีนี้ยังมีอีกท่านหนึ่งที่พี่ตู่แนะนำคือคุณพี่ชื่ออะไรครับ คุณน้องทิอะค่ะาคุณน้องทิอ่าเดี๋ยวไปหากันเลย อ่า คุณทิครับ สวัสดีครับผม อ่า เชิญทางนี้ครับผม เชิญนี้ครับ คุณทิได้ทำการสั่งทางเรา เดี๋ยวขออนุญาตรายงานตัวนิดนึงถอดถอดหมวกอ่ารายงานตัสวัสดีครับ ผมนายวสันต์สำรวมจิตนะครับ ผมครับผม ก็เห็นมาทางเพจ ผมก็ดูจากยูทูบศึกษาจากยูทู u เลยแหละ ก็จากเพจแล้วก็กดเข้าไป แล้วเห็น เพจเพจพี่แหละครับครับผมขึ้น แล้วก็เห็นนายกเอ้าทำไมนายสุทัศน์ชิดชอบชอบชิดชอบได้สั่งถังผมว่าเอ้าเอ้าทำไมเพจเชื่อมโยงกันแต่ผมเลยพี่ตู่เลยติดต่อมาว่า ผมก็เลยโอเคครับผมเอาเลยครับ เอาด้วยครับพี่อพี่ที่โชคดี เพราะว่าขอเชิญพี่พี่ตู่พี่ที่โชคดี เพราะว่าพี่ตู่อะออกค่าเดินทางใช่เพราะพ่อผมก็เลยบอกว่า พี่ตู่ถ้ามีใครจะเอาเบาะเลยนะ เพราะมันจะเสียค่าเดินทางครั้งเดียว ค่ะ ถ้าถ้าพี่มาสั่ง 16 ใบนะโหค่าเดินทางนะมันจะไม่คุ้มนะมันจะไม่คุ้มนะเพราะค่าเดินทางน้ำมันตอนนี้แพงมากนะเพราะว่าใคร ที่เดินทางตอนนี้ต้องประหยัดแล้วใช่นะครับผมพอได้สัมผัสเคยได้ไปสัมผัสในแพรของท่านนายกไหมครับ สัมผัสแล้วครับไปยืนแล้วรู้สึกยืนไงแล้วครับโอ้นิ่งมันมันอยู่ตัวมันมันไม่ไม่ค่อย มันไม่ค้งเพลงครับผมมันก็นิ่งไปเลย รู้สึกจริงๆ อย่างนั้นนะแล้วพอได้สัมผัสที่นี่มีแบบไม่มีสีโฟมไหมฮะครับผมมีแบบไม่มีสีโฟมไหมฮะที่นี่มีมีครับมี พอได้ไปยืนสัมผัสนั้นเป็นยังไงมันต่างกันความนิ่งความอะไรมันบางครั้งเรายืนตรงนี้มันมันมันเอียงอ๋อจะเอียงค่ะมันไปตามตามคนครับอ๋อแค่เดินสะพานก็โค้งเนี้ยใช่นะกว่าจะไปถึงแพก็ยังโค้งอีกนะผมขอบอกเลยถ้าเป็นสะพาน5เมตรใส่โฟมแค่ 4 ใบ อันนี้ให้ช่างเลยนะ เป็นเคล็ดลับเลยนะ ใส่โฟมนะฮะ หน้า 2 หลัง 2 อยู่เลย จะนิ่งมากเลยนะ จะเข้าไปแบบว่ามันจะสัมผัสกับโครงแพงของเราได้ดีนะครับ วันนี้ต้องขอให้พี่ตู่นะช่วยฝากท่านผู้ชมนิดนึงครับสำหรับการใช้ถางสบโฟมครั้งนี้ ค่ะถ้าใครสนใจถังชิปโฟมนะคะ ไม่ติดต่อพี่บอมก็ติดต่อหนูได้ค่ะเพราะว่ามาที่หนองตาเฮงค่ะ ครับเจอครับ เจอยังไงก็เจอเดี๋ยวเราจะประสานงานให้ ชาวสุรินนะฮะ บอกเลยนะฮะ ถ้าไม่เจอผมนะฮะ ติดต่อพี่นะฮะ พี่ตู่นะเลขาท่านนายก สุทัศน์ชิดชอบเต็มที่เลยนะครับนะเพราะว่านะพี่ตู่นะฮะ เดินเรื่องให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะ แล้วก็บารมีของพี่ตู่ผมได้รับทราบนะกับท่านรอง นะท่านรองสมแล้วนะฮะว่าพี่ตู่ไม่ธรรมดานะฝากไว้ด้วยนะส่วนพี่ที่ฝากบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับสำหรับการใช้โคมครั้งนี้ที่ได้สัมผัสไปผมต้องมั่นใจสินค้าจริง ๆว่าสุดยอดจริงๆครับผมอ่านะได้สัมผัสจริงๆนะครับผมและตอนนี้เราอยู่กันที่ชายหาดหนองตะเฮงครับผม อยากให้ท่านผู้ชมนะฮะ ดูบรรยากาศด้านหลังของผมตอนนี้นะฮะ กับสาวสวยที่ขายชุดว่ายน้ำเอ้ย ไม่ใช่ อันนี้ชุดชูชีพเดี๋ยวเราไปถามหน่อยนะฮะ ชุดชูชีพตรงนี้ตัวเท่าไหร่ หรือยังไงสวัสดีครับคุณพี่ครับอ่าผมปอมจบกนะครับ ผมอยากให้คุณพี่นะฮะช่วยบอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆมาเที่ยวกันที่นี่หน่อยครับค่ะค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ ที่ได้ดูรายการช่องจกมกทีวีค่ะ ครับผม สถานที่ตรงนี้น่ะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะมากแล้วค่ะ เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าหนองตาเฮงนะคะ ครับผม มาแล้วก็จะสนุกสนานทุกท่านเลยค่ะ เพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะ แล้วเสื้อชูชีพตรงนี้พี่ชูชีพเป็นของแพรเลยค่ะว่าของแพรเช่าแพรไม่ได้ขายนะคือ ไม่ไม่ไม่ได้ขายค่ะ อ่าฮะ อันนี้ให้ฟรีเลย ให้ฟรีเลยค่ะค่ะ ใครเช่าแพรของ ของของเพเรือนเพหนึ่งนะคะชื่อว่าเรือนเพหนึ่งนี่เรือนแพหนึ่งอะไรจะนะได้เสื้อชูชีพไปใส่จ่ะอันนี้เรือนแพนี่ของท่านนายกไหมฮะาทั้งสองเลยค่ะโอ้ทั้งสองเลยนะฮะเป็นเป็นยังไงคนเยอะไหมฮะที่เยที่อะนี่มากเลยค่ะเยอะมากเลยเพราะว่าช่วงเวลาเข้ามาคือ11โมงไปถึง6โมงเย็นเลยค่ะจะรับไหวไหมเนี่ยต่อไปถ้าแพ้เสร็จหมดอ่ะแล้วจะเปิดเมื่อไหร่ครับเนี่ยเป็นทางการ เปิดวันที่ 4 เมษาค่ะ 4 เมษายนนะท่านผู้ชมฮะวันนี้วันที่ 20 23 มีนาคมนะฮะ4เมษาที่นี่ทำการเปิดนะครับ เป็นทางการมากันฮะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ ที่นี่ชื่อว่า น้องตาเฮงน้องตาเฮงนะครับนะฮะเดี๋ยวเราสักครู่นะเดี๋ยวท่านนายกอยู่ตรงไหนคุณพี่นายกอยู่บน้นนู่นอ่าอยู่นู่นนะฮะนะอันนั้นนายกหรือว่าช่างครับ นายกกับช่างค่ะนายกดูแลช่างเขาบอกว่านายกที่นี่ติดดินมาก จริงๆสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับพัฒนาได้สุดยอดนะฮะหนักนุ่มนุ่นเล็กขานั่งอยู่ตรงนู้นนะฮะพี่ตู่โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูนะกับท่านนายกที่ทำการทำงานอยู่ตรงนี้ ครับผมดูไม่ออกเป็นช่างหรือจะเป็นท่านนายกติดตามกันครับหลาย ๆคนนะฮะซึ่งรู้จักกันดีแล้ว และตอนนี้เรามาอยู่กับท่านนายก สุทัศน์ชิดชอบครับที่ได้รับ ถังฉีดโฟมของบอมไปนะฮะสวัสดีครับท่านครับอ่ารู้สึกยังไงบ้างครับผมแนะนำตัวก่อนดีกว่านิดนึงครับ ก็ผมสุทัศชิดชอบนะครับนายกอบตเกียรามนะครับก็ตามที่ผมได้จะทำนะครับในเชื่อของสุรินทร์ให้ใหม่นะครับซึ่งอยู่ที่สมบลรีรามนั้นนะครับพอดีผมได้สั่งทั้งอันโฟมนะครับ เพื่อที่มาสร้างเพลงเพื่อให้ ผู้ที่มามาท่องเที่ยวครับควาได้รับความปลอดภัย อ่าก็เรียกว่าการอัมดีมากนะครับ ดีกว่าที่ที่เราไม่อัดโคมนะครับจากจากคุณบอมครับ มันนิ่งดีไหมครับ นิ่มดีนิ่งนะครับ แล้วก็ไม่มีการโยก ถ้าเราไม่อัดโคมอันตรายนะครับ อืม อายุจะไม่ยืนนะฮะถ้าถ้าเราแบบว่าใช้แบบถังที่ไม่มีโฟมมันจะอยู่ได้ไม่นานเท่ากับมีโฟมอันนี้เราก็รับประกันด้วยนะถังต่อหนึ่งใบ เรารับประกันถึง 5 ปีต่อหนึ่งใบนะสามารถเปลี่ยนได้เลยรัวซึมนะผมก็ต้องขอขอบคุณนะท่านนายกที่ให้ความไว้วางใจกับในบริษัทคนะบอมคอนทัชชั่นกรุ๊ปนะกับราชิดโฟมทุเรยน้ำนะต้องให้ท่านนายกฝากให้กับท่านผู้ชมนิดนึงครับที่ได้สัมผัสถังแล้วนะฮะอยากให้ พวกเรามาใช้กันครับก็ฝากถึงท่านที่คิดจะทำเป็นแหล่งเที่ยวนะครับ อย่างเหมือนผมนะครับก็ ก็น่าจะเอาแบบอัดโฟมดีกว่าทางเปล่านะครับ เพราะว่าทางอัดโฟมนั้นมันจะนิ่มมันจะนิ่งนะครับ แล้วก็มันจะมีน้ำหนักนะครับครับผมแนะนำว่าที่ผมทำมาเป็นเดือนแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรครับ ต้องขอบคุณคุณบอมเป็นอย่างมากที่ได้ที่ให้คำแนะนำที่ดีๆให้กับผมตลอดมาครับ ครับผมโอ้ขอบคุณครับท่านครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับเองได้รับฟังนะฮะเกี่ยวกับท่านที่ได้ใช้นะถังซีโฟมของเราแล้วนะครับนะแล้วพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่าน เราเปรียบเทียบกันนะครับท่านผู้ชม ทุกคนดูตรงสะพานสะพานอันเนี้ยนี่นี่ที่ผมจะซูมนะอ่าดูสะพานนี้นะอันนี้ทำไมอันนี้เขาไม่ได้ใส่โฟมนะ อันนี้เขาไม่ได้ใส่โฟมนะครับ มันรู้สึกไง มันลงตัวลงไปเลยใช่ไหมอ๋อนะฮะมันจะยุบตัวมันจะไม่ลอยได้ดี เหมือนกับอันนี้ แล้วผมจะบอกว่าอันนี้คือแพรของท่านนายก สุทัศน์ชิดชอบ ที่ท่านสั่งนะฮะ ถังโฟมจากผม